ายวิชาอาเซียนศึกษา บทที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนมีปัญหาภายในที่ขัดต่อเป้าหมายของประชาคมอาเซียนทั้ง 3เสาหลัก และเป็นปัญหาที่กระทบภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของอาเซียน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบทบาทนำของอาเซียนในอนาคต ปัญหาหลักที่อาเซียนถูกวิจารณ์จากภายนอกมาโดยตลอดได้แก่ ปัญหาด้านเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในพมา่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาการทุจริตขาดความโปร่งใสในการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ภายในของประเทศสมาชิก ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน และปัญหาจากอิทธิพลของประเทศนอกกลุ่ม ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพมา่า มีสาเหตุมาจากทั้งด้านการเมืองและความหลากหลายทางเชื้อชาติในพมา่า โดยพมา่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจำนวนมาก กลุ่มชาติพันธุ์หลักมี 19 ชาติพันธุ์ ซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปได้ถึง 135 ชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในพมา่าที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก คือ ชาวโรฮิงญา รัฐธรรมนูญพม่าไม่ได้นับรวมชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองของพม่า ทำให้ชาวโรฮิงญาไม่ได้รับสัญชาติพมา่า ส่งผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ จากรัฐบาล นอกจากนี้ ชาวโรฮิงญาจำนวนมาก ถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่ได้ค่าแรง ถูกจำกัดสิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา การรักษาโรค การห้ามแต่งงาน และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไปทำงานได้ ซึ่งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาไม่ได้เกิดขึ้นในพม่าเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศที่อพยพไปอยู่ด้วย ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลพม่าไม่รับรองชาวโรฮิงญา จึงไม่ถูกจ้างงานตามกฎหมาย ต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อน ส่งผลให้ถูกกดขี่ง่ายขึ้น และทำให้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และถูกปราบปรามอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช 2505ทำให้ชาวโรฮิงญาจำนวนมากลี้ภัยไปประเทศอื่น เช่น บังกลาเทศ ปากีสถาน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นต้น ส่วนอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ก็ต้องเผชิญกับปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาจำนวนมากเช่นกัน สำหรับประเทศไทย ได้มีชาวโรฮิงญาอพยพประมาณ10,000ถึง15,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดระนอง หลายประเทศมีค่ายผู้อพยพ แต่ก็ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการส่งชาวโรฮิงญากลับไปพมา่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ พยายามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ช่วยเหลือและรับชาวโรฮิงญาไว้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม แต่สหประชาชาติก็ไม่สามารถห้ามการส่งกลับได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากผู้อพยพชาวโรฮิงญา และองค์กรต่างๆ ได้เสนอให้อาเซียนมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นต่อปัญหาในพมา่า เพราะต้นเหตุของปัญหาคือ การที่รัฐบาลพม่าปฏิบัติไม่เป็นธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่แสดงท่าทีรับผิดชอบ หรือรับรู้ต่อปัญหาของรัฐบาลพมา่า อาเซียนจึงควรมีมาตรการลงโทษพม่าจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากการแสดงความไม่เห็นด้วย การประนามอย่างรุนแรงและจริงจังเพื่อกดดันรัฐบาลพมา่า การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศอื่น ที่ทำการค้าการลงทุนกับพม่าด้วย จึงจะสำเร็จ โดยเฉพาะจีน อินเดีย และรัสเซีย นอกจากนี้ อาเซียนควรใช้กลไกของอาเซียนให้เป็นประโยชน์ โดยให้อาเซียนทรอยกาหรือกลุ่มประเทศผู้ประสานงานอาเซียน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่ออาเซียน แสดงบทบาทในการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาในกรณีนี้ รวมทั้งอาเซียนควรส่งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตัวแทนอาเซียน เช่น เลขาธิการอาเซียนเข้าไปดูสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพมา่า และควรผลักดันให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา จีนและอินเดีย เพื่อหาทางร่วมกันในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาเซียนยังตั้งความหวังว่า กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของประชาคมอาเซียน จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพมา่า เพราะกฎบัตรอาเซียนจะทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีกฎกติกาชัดเจน และเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดข้อปฏิบัติของประเทศสมาชิกอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเพิ่มความกดดันแก่ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาอย่างพมา่า เป้าหมายของการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประการหนึ่งคือ การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของพลเมืองอาเซียน ดังนั้น อาเซียนต้องมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับรัฐบาลของชาติสมาชิก และพลเมืองอาเซียน เพื่อไม่ให้มีการกดขี่ หรือการแสดงการเหยียดหยามเชื้อชาติหรือศาสนา และต้องต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เพราะผู้ที่ถูกกดดันจะใช้ความรุนแรงตอบโต้กลับมา ปัญหาด้านอื่นๆ มีดังนี้ 1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีสินค้าเกษตรหรือแร่ธาตุที่คล้ายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแยกตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำนโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนี้ จึงดำเนินไปอย่างช้ามาก และจะแก้ไขปัญหานี้ได้ จะต้องมีการแบ่งการผลิตตามความถนัดของแต่ละประเทศ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันจึงจะเกิดการรวมกลุ่มกันได้ แต่ถ้าต่างคนต่างผลิตโดยไม่มีการกำหนดมาตรฐานร่วมกันในการวางแผนการผลิต ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการรวมกลุ่ม 2. สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนนั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แต่ละประเทศต่างก็มุ่งจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามแบบอย่างตะวันตก จึงต้องมีการจัดซื้อเทคโนโลยีชั้นสูง ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่พอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้ก็คือ สิงคโปร์ แต่ประเทศสมาชิกก็เกี่ยงว่ายังไม่มีคุณภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่มอาเซียนทำให้การค้าขายระหว่างกันในกลุ่มอาเซียนทำได้ยาก วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกันทำและยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ดีขึ้น 3. ประเทศในอาเซียน พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า แต่ละประเทศพยายามส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศตน โดยการใช้กำแพงภาษีหรือกำหนดโคตา ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุ่มและตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกมารวมกลุ่มกัน ต้องยกเลิกข้อเลือกปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการค้าเสรี Free t r a d ดดังนั้นข้อตกลงในอาฟตาของอาเซียนหลายข้อ จึงยังไม่ได้รับการปฏิบัติ 4. ประเทศสมาชิกยังคงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก และการหารายได้เข้าของรัฐ ประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือ รายได้หลักของประเทศมาจากการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าขาเข้าและขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน ให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกัน หรือเก็บภาษีให้น้อยลง แต่ประเทศสมาชิกไม่สามารถสละรายได้ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากเป็นเงินที่ต้องนำมาพัฒนาประเทศ การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศในภาคีจึงยังทำได้ยาก 5. ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนได้กำหนดไว้ชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตย และให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาล ที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสร้างประชาคมความมั่นคงอาเซียน ก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ อันมีผลต่อความสงบเรียบร้อยทางการเมืองในภูมิภาคด้วย